ต่อไปเราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับการจัดเตรียมยากันนะคะ การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและระบบต่างๆภายในร่างกายของผู้สูงอายุ จะเสื่อมสภาพไปตามอายุที่มากขึ้น ทำให้ระบบการย่อย และการดูดซึมแตกต่างไปจากวัยอื่น ๆ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะมีโรคประจำตัว ต้องมีการระมัดระวังในการใช้ยาเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษ ดังนั้นการจัดเตรียมยาก็คือ การอ่านฉลากยาให้ถี่ถ้วน เพื่อให้สามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง โดยมีหลักการให้ยาที่นิยมใช้กันสากลคือกฎ 5R ประกอบไปด้วย R ที่ 1 การให้ยาที่ถูกต้องกับคน R ที่ 2 การให้ยาถูกชนิดของยา R ที่3 การให้ยาให้ถูกขนาด R ที่ 4 การให้ยาให้ถูกทาง และ R ที่ 5 เป็นการให้ยาที่ถูกต้องตามเวลา นอกจากผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้ว ผู้ดูแลผู้สูงอายุยังจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการสังเกตอาการ ที่แสดงออกของผู้สูงอายุ หลังได้รับยาเสมอว่า มีอาการผิดปกติจากการแพ้ยา คือมีปฏิกิริยาตอบสนองที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกาย ที่ต่อต้านยาที่ได้รับเข้าไป ดังนั้นหากคิดว่าผู้สูงอายุมีอาการแพ้ยาใด ๆ ควรหยุดให้ยานั้นทันที และรีบปรึกษาแพทย์ หรือไปโรงพยาบาล ทั้งนี้ในการจัดยาให้แก่ผู้สูงอายุนั้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ควรเขียนขนาดและวิธีการรับประทาน ติดไว้บนฉลากยา เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถหยิบจับยาได้ด้วยตนเอง การจัดเก็บยา ควรอยู่ในที่ที่ปลอดภัย และเก็บไว้ห่างจากมือเด็ก และที่สำคัญ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ควรหยิบยาให้ทานเองกับมือคำแรกคำว่ายา ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า คุซุริ คุซุริ แปลว่ายา ถัดมาคำว่า ฉลากนะคะ อันนี้ก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกัน ออกเสียงว่า label label แปลว่า ฉลากถัดไปคำว่า โรคประจำตัวนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า jibio jibio แปลว่า โรคประจำตัวคำว่า ภูมิแพ้นะคะ ภาษาญี่ปุ่นเอามาจากภาษาอังกฤษเหมือนกัน แต่จะออกเสียงว่า อาเลลูกีอาเลลูกีแปลว่า ภูมิแพ้ ทันมาคำว่า หยุด หรือว่าเลิกนะคะ ใช้ว่ายาเมมัสยาเมมัสแปลว่า หยุดหรือว่าเลิก ต่อมาคำว่า ทันทีนะคะ ใช้คำว่าซึกุซึกุแปลว่า ทันที ต่อมาคำว่าปรึกษานะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าโซดันชิมัสโซดันชิมัสแปลว่าปรึกษาถัดมาคำว่า แพทย์หรือว่า หมอนะคะ จะใช้คำว่าอิชะอิชะแปลว่าแพทย์ หรือว่า หมอ ต่อไปวิธีใช้นะคะจะใช้คำว่าสกายกาตะ ไกคาตะแปลว่า วิธีใช้ วิธีรับประทานนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าทาเบคาตะทาเบคาตะแปลว่า วิธีรับประทาน ถัดมาคำว่าระวังนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้ว่าชูอิชิมัสหรือว่าคิโอสเกมัสอีกครั้งนะคะ 注意しますหรือว่าคิโอสเกมัสต่อไปคำว่าถูกต้องนะคะ ใช้คำว่าทาดาชิทาดาชิแปลว่าถูกต้องค่ะ ต่อไปคำว่าเม็ดนะคะ เช่นหน่วยของเม็ดยานะคะ จะใช้คำว่าซึบุซึบุแปลว่าเม็ดนะคะ ต่อไปนะคะ ถ้าเราอยากจะพูดเป็นประโยคว่ารับประทานยา 2 เม็ดหลังอาหารนะคะ สามารถพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าโชคุจิโกะคุซุริโอฟุตัตบุโนมิมัสอีกครั้งนะคะโชคุจิโกะคุซุริโอฟุตัตบุโนมิมัสค่ะ